zorlama Hakkını zorlama ที่คงก็แล้วรอดไม่ไปขอดฉันอดหัวใจเพาะเธอไม่รักเรน้ำตาล้นไหลลงลงหัวเขาเธาเราเป็นชาวดเธอเราเป็นชาวด Bye. cha cha cha. มีคนอาเจะเหมือนันอารมณ์เบาเบาเจอตัวแท็เดียวแรงเน้นไปทำงานเอาก่อนที่จะสุดที่ดูแลกลา